สวัสดีค่ะ สำหรับในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการติดตั้ง Singularity ค่ะ สำหรับการติดตั้ง Singularity นะคะ เราจะทำตาม Document ที่อยู่ในตัว Official Document ของ Singularity เว็บไซต์ ค่ะ URL ดังที่แสดงบนหน้าจอเลยนะคะ เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วให้คลิกไปที่ Quick Installation Step ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เรื่อย ๆ เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะ ทำการคัดลอกคำสั่งในส่วนแรกค่ะ ซึ่งจะเป็นการ install dependency ที่จำเป็นนะคะ เข้าไปที่ terminal ค่ะ จากนั้นวางคำสั่งที่เราคัดลอกไว้ลงใน terminal นะคะ ทำการกด enter และระบุรหัสผ่านค่ะ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าต่างของตัวเว็บไซต์ค่ะ แล้วก็ทำตามขั้นตอนถัดไปนะคะ ก็ scroll down ลงมานะคะ ขั้นตอนถัดไปเนี่ย จะเป็นการติดตั้งภาษา Go นะคะ ซึ่งตัว Singularity เวอร์ชัน3จำเป็นต้องใช้ค่ะตั้งภาษา Go นะคะลงมาเรื่อยๆ ในการติดตั้งภาษา Go ค่ะ เราต้องทำการดาวน์โหลดตัวอินสตอลมาก่อน ในที่นี้นะคะในส่วนของบนเว็บไซต์ จะทำการเซตคอมมานด์ที่เราต้องการใช้ไว้แล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยในส่วนของคำสั่ง export ที่อยู่คำสั่งด้านบนสุดนะคะสำหรับในส่วนของเวอร์ชันนะคะ เราจะทำการติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะ คลิกไปที่ Go Download Page นะคะ เพื่อเปิดหน้าต่างดาวน์โหลดของภาษา Go ขึ้นมา ทำการ scroll down ลงมานะคะ จะเห็นในส่วนของ stable version ค่ะ stable version ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ย จะเป็นเวอร์ชัน1.15.4 นะคะ copy command ในส่วนของ export เข้ามา เราจะเปลี่ยนส่วนของเวอร์ชันเป็น 1.15.4 นะคะ ส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของ OS นะคะ OS นะคะ ในเครื่องของเราก็คือเป็น Linux อยู่แล้ว ก็ระบุเป็น Linux เหมือนเดิม ส่วนถัดไปก็คือส่วนของ Architecture ของเครื่องนะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องก็จะเป็นตัว AMD 64 นะคะ ก็คือให้เป็นค่าคงเดิมไว้ลำดับถัดมานะคะ กด Enter เพื่อทำการ Export คำสั่ง ถัดไปนะคะ กลับไปที่หน้าเว็บเพจ คัดลอกคำสั่งถัดมา ซึ่งเป็นส่วนของ wget ค่ะ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะคะ ถัดมาเป็นการอัดซิปไฟล์ จากนั้นเป็นคำสั่ง rm เพื่อลบไฟล์ที่เราไม่ใช้นะคะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะทำตามคำสั่งที่ระบุไว้บนหน้าจอเรื่อยๆเลยนะคะ เป็นการคัดลอกแล้วนำมาวาง ส่วนถัดมานะคะจะเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดตัว Singularity ค่ะ เหมือนเดิมนะคะทำตามคัดลอกคำสั่งบนหน้าจอจากเว็บไซต์ค่ะ กลับมาที่เทอร์มินอลวางคำสั่งแล้วกด Enter ค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นการดาวน์โหลดตัว installation ของ Singularity นะคะ น่าจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะ รอสักครู่นะคะ จนโปรแกรมทำการดาวน์โหลดจนเสร็จนะคะ ถ้าเราสังเกตดูคำสั่งในส่วนของท่อนนี้นะคะ คำสั่งสุดท้ายจะเป็นคำสั่ง cd singularity นะคะ ดังนั้นก่อนอื่นเลย เราจะทำการเช็คว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์ singularity หรือเปล่านะคะ อย่างบนหน้าจอเราจะใช้คำสั่ง ll แล้วก็ใช้คำสั่ง pw ดูนะคะ ว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์ singularity แล้วจากบนหน้าจอค่ะ จะเห็นว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์ singularity เรียบร้อยแล้วนะคะ หรือถ้าพบว่าไม่อยู่ก็ทำการ cd เข้าไปในโฟลเดอร์ singularity ค่ะ จากนั้นนะคะทำตามขั้นตอนถัดไปได้เลย โดยการขับลอกคำสั่งเซตถัดไปแล้วนำมาวางไว้บนเทอร์มินอลค่ะ เมื่อขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสิ้นนะคะ เราสามารถตรวจสอบการติดตั้งของเราได้ โดยการทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน Singularity นะคะ อย่างบนหน้าจอจะทำการทดสอบเปิด Help ขึ้นมาค่ะ โดยใช้คำสั่ง Singularity Work Help นะคะ จะเห็นว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ปกติค่ะ